ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเพิ่มมูลค่าขายอ้อยด้วยเทคโนโลยีนาโนเวทสำอาง ประเทศไทยปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ 4 ถึง 5 ของโลก และในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะมีวัสดุเหลือทิ้งที่เรียกว่า กากมอกรองเกิดขึ้นปีละ2-300 ตันครับ ในกากมะกรองนี้มีไขอ้อยที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและเภสัชพันธุ์ซึ่งนักวิจัยไทยทำสำเร็จแล้วครับ นักวิจัยสวทชได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าของไข่อ้อย ที่สกัดจากกากหม้อกรอง โดยสามารถพัฒนากระบวนการสกัดที่ได้ไข่อ้อยที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้ไข่อ้อยที่เตรียมได้ มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมันได้ดี และสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ได้ เครื่องสำอางที่มีการใช้ไข่อ้อยเป็นส่วนประกอบ จะมีความนุ่มลื่นและกระจายตัวได้ดี โดยทีมนักวิจัยได้พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้ไข่อ้อยเป็นวัตถุดิบ 2สูตรคือผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวชูกาเคนนาโนบอดี้โลชั่นและผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าชูกาเคนนาโนเฟเชียลครีมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว ได้มากกว่า 6 ชั่วโมง วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000